หลังทาง Apple เปิดตัว iPhone 12 นะครับ ก็ได้มีการเลิกขาย iPhone ในบางรุ่น และมีการปรับลดราคาสำหรับ iPhone ในบางรุ่นเช่นกันครับ ในคลิปนี้จะสรุปรายละเอียดให้ได้ฟังกันนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ ถ้าหากว่าใครยังไม่ดูรายละเอียดการเปิดตัวของ iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับ ผมได้แนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูนะครับผม จะได้รู้ว่าทาง Apple เปิดตัว iPhone 12 มีกี่รุ่น มีสเปคอะไรยังไงบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ อะไรยังไงบ้างนะครับ ต่อมาครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องของการเลิกขาย iPhone บางรุ่นนะครับ นั่นก็คือพอเปิดตัว iPhone 12 ออกมา รุ่นที่ทาง Apple ได้เลิกจำหน่ายนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple รวมไปถึงในฝั่งของหน้าร้าน Apple Store ด้วยนะครับนั่นคือ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ครับเราจะไม่สามารถสั่งซื้อ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทาง Apple แล้ว ที่หน้า Apple Icon สยาม และที่หน้า Apple Central World ก็จะไม่มีเครื่องให้ซื้อเช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้เรายังสามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่างเช่น Studio 7 Banana 2 Move H เป็นต้นนะครับสำหรับราคาล่าสุดของ iPhone 11 Pro ทั้ง 2 รุ่นนะครับตอนนี้ในฝั่งของร้านตัวแทนจำหน่ายยังไม่มีการอัปเดตนะครับถ้ามีการอัปเดตมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังนะครับ ต่อมาครับมาดูในรุ่นที่มีการปรับลดราคากันบ้าง จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นครับได้แก่ iPhone 11 และ iPhone 10R นะครับ iPhone 11 ครับปรับลดราคาอยู่ที่ 2,800 บาทต่อเครื่องนะครับมาดูเลยครับความจุ64 g b จากก่อนหน้านี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 24,900 บาทนะครับลดลงเหลือ 22,100 บาท ความจุ 128 กิกะไบต์ ราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 26,900 บาท ณ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 24,100 บาท และความจุ 256 กิกะไบต์ นะครับ ราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3,900 บาท และราคาล่าสุดปัจจุบันเหลือที่ 28,100 บาท นะครับ ต่อมาครับ ในรุ่นของ iPhone 10R นะครับ ลดลงสูงสุดถึง 3,500 บาท นะครับ มาดูครับความจุของ iPhone 10R จะมีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดได้แก่64 g b นะครับราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 21,900นะครับลดลงเหลือ 18,400 บาท และความจุ128 g b นะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ 23,900 บาท และปัจจุบันลดเหลือ 2,400 บาทนะครับในส่วนของรุ่นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น iPhone SE รุ่นที่ 2 ไม่มีการปรับลดราคาแต่อย่างใดนะครับ และสุดท้ายครับในฝั่งของ iPhone 12 ทั้ง 4 ขนาดนะครับตอนนี้ยังไม่มีราคาทางการในประเทศไทยนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ถ้าหากว่าเราทราบข้อมูลต่างๆ แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับผมอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตของ iPhone 12 อย่างแน่นอน สวัสดีครับ